มาชมวิธีการเพิ่มแรมให้กับเครื่อง Mac Pro ปี 2019 กันนะครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และมีข้อมูลตรงจุดไหนที่เราควรจะทราบบ้าง มาติดตามชมพร้อมๆ กันนะครับ สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับเครื่องด้านหลังที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเครื่อง Mac Pro ปี 2019 นะครับรุ่นที่ผมซื้อมานะครับจะมีแรมมาให้ทั้งหมด 32 g b บบอกให้ทราบกันก่อนนะครับว่าเครื่อง Mac Pro นั้น สามารถรองรับการอัปเกรดได้สูงสุดถึง 1.5เทราไบต์เลยนะครับทั้งนี้จะต้องไปดูตัว CPU ด้วยนะ ว่าจำนวน CPU ที่เราซื้อมานั้นเป็นกี่คอในรอบนี้ผมซื้อมาเพิ่มอีก 64 g b ครับจึงจะทำให้หลังจากอัปเกรดนะครับเราจะได้แรมทั้งหมด 96 g b นะครับ จุดสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาหลักๆ อย่างแรกก็คือต้องไปดูว่าแรมที่เราจะซื้อมานั้น แรมที่ออกจะมาจากโรงงานนั้น เป็นแรมประเภทไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่ สำหรับของเครื่องผมเองนะจะใช้แรม DDR4 ที่เป็นแบบ ECC ความเร็วบัสจะอยู่ที่ 2,933 นะครับอ่ะต่อไปคือผมซื้อมาเพิ่มอีก 2 ตัวใช่ไหมครับ ก็คือ 32 กิกะไบต์2ตัว ดังนั้นเราจะต้องมาดูก่อนนะครับว่าเราจะติดตั้งตัวแรม ใหม่เนี่ยเข้าไปที่สล็อตไหน มันไม่ใช่ว่าเราจะติดตั้งเข้าไปสล็อตไหนก็ได้นะครับ Apple จะมีคู่มือบอกเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับว่าเราจะต้องติดตั้งเข้าเป็นสล็อตไหนสรุปให้นะครับสำหรับกรณีของเครื่องผม ในเครื่องเก่านั้นจะมีแรมมาให้ทั้งหมด 4 ตัว จะถูกติดตั้งเอาไว้ที่สล็อตที่ 3 ที่ 5 ที่ 8 แล้วก็ที่ 10 นะครับถ้าเราจะเพิ่มเข้าไปอีก 2 ตัว เราจะต้องติดตั้งเข้าไปที่สล็อตที่ 1 กับสล็อตที่ 12 นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเพิ่มแรม ทั้งหมดเป็น 8 แถวล่ะเราจะต้องเปลี่ยนรูปแบบครับคือจะต้องมาใส่ตามนี้ครับ ช่อง 3 4 5 6 แล้วก็7 8 9 10 นะครับ ถ้าจะใส่ 10 ตัวก็ตามนี้เลยครับตามที่บอกเอาไว้นะฮะและถ้าสมมุติว่าเราซื้อแรมมานั้นขนาดของแรมไม่เท่ากัน อย่างเช่น8 g b กับ32 g b เราจะมีวิธีการใส่อย่างไรนะครับให้ไปดูว่าเราใส่แรมกี่ตัว และจากนั้นให้ไปดูว่าจำนวนช่องที่เราจะเสียบเข้าไปนั้น เราจะต้องเสียบ ขนาดความจุสูงสุดในช่องแรกนะครับ หมายความว่ายกตัวอย่างเช่น ช่องที่ 1 กับช่องที่ 2 เขาจะจับคู่กัน 1 2 จับกัน 3 4 จับกัน 5 6 จับกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะใส่ 32 กิกะไบต์ กับ 8 กิกะไบต์ ในช่องที่ 1 กับช่องที่ 2 นั้น เราจะต้องนำความจุ 32 กิกะไบต์เข้ามาใส่ช่องที่ 1 แล้วก็ความจุที่น้อยกว่านั้นจะใส่ช่องที่2นะครับหลักการจะเป็นแบบนี้สำหรับขั้นตอนการติดตั้งแรมนะครับทำการชัดดาวเครื่องให้เรียบร้อยนะครับถอดสายต่างๆที่อยู่ด้านหลังเครื่องออกให้หมด จากนั้นครับที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับจะมีหูตรงนี้นะครับให้เรายกขึ้นมาจากนั้นใช้บิดไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ยกตัวเคสขึ้นมาพอถอดตัวเคสออกแล้วนะครับ ให้เราหันตัวเครื่องมาอีกด้านหนึ่งครับ เราจะเห็นตัวล็อกอยู่ 2 จุดนะครับที่เป็นเครื่องหมายลูกกุญแจ ให้ดันมาด้านซ้ายนะครับ เราจะทำให้กล่องที่ครอบแรม นั้นเปิดออกมานะครับต่อมาครับให้มองไปที่แรมสล็อตที่ 1 แล้วก็สล็อตที่ 12นะครับก็คือด้านบนสุดและด้านล่างสุดนะครับ จากนั้นให้ทำการกดตัวดีดไปด้านข้าง หลังจากกดตัวดีดออกไปแล้วนะครับ ให้นำ แรมตัวใหม่ของเรานะครับมาทำการติดตั้งเข้าไป ขั้นตอนนี้จะต้องระวังนิดนึงนะครับเราจะต้องเสียบตัวแรมให้เข้ากับช่องให้เราสังเกตจากรอยบากนะครับเอาแรมตัวใหม่เล็งให้มันถูกกับรอยบาดหลังจากนั้นครับค่อยๆเสียบเข้าไปในช่อง แล้วก็ใช้มือกดที่หัวกับท้ายของแรมนะครับกดเข้าไปแรงๆ จนกว่าตัวดีดนั้นจะดีดกลับมาเพื่อล็อกตัวแรมนะครับ ถึงจะถือว่าเป็นการติดตั้งที่สมบูรณ์นะฮะ อันนี้เราติดตั้งที่ช่องที่ 1 เสร็จแล้วนะครับ เราก็มาติดตั้งที่ช่องที่ 12 ทำเหมือนกันเลยครับ บีบตัวดีดออกก่อน หลังจากนั้นเสียบแรม เข้าไปครับและกดแน่น ๆ ที่หัวกับท้าย จนตัวดีดนั้นล็อกกลับมา เสร็จแล้วครับเราก็ปิดฝาครอบที่ตัวบริเวณแรมแล้วก็ติดตั้งตัวฝาครอบเครื่องนะครับลงไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็สามารถทำการที่จะเริ่มเปิดเครื่องได้เลยนะครับ ก็สังเกตนะครับถ้าหากสมมุติว่าใครติดตั้งแรมไม่แน่น หรือว่าติดตั้งไม่ถูกสล็อตนะครับก็อาจจะทำให้เครื่องไม่สามารถบูตได้นะครับวิธีการก็คือให้ลองเช็คอีกทีนึงว่าเรานั้นติดตั้งถูกช่องหรือเปล่า แล้วก็กดเข้าไปสุดไหมนะครับหลังจากการอัปเกรดนะครับก็จะเห็นจำนวนแรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาในช่องที่ 1 และช่องที่ 12นะครับซึ่งแต่ละช่องนั้นความจุอยู่ที่32 g b 2ช่องรวมกันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก64 g b นะครับ รวมของเก่าอีก 32 กิกะไบต์ ก็กลายเป็น 96 กิกะไบต์นั่นเองนะครับสำหรับแรมตัวนี้เองนะครับ ผมบอกราคาให้ ผมซื้อเป็นแรมของ Samsung มานะครับ ราคาตัวนี้อยู่ที่ 5,900 บาทนะครับสำหรับแรม1แถว โอเคครับ ในคลิปนี้คงแนะนำเอาไว้ให้ชมเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะครับผม ถ้าใครอยากจะซื้อแรมมาอัปเกรดให้กับเครื่อง Mac Pro ที่เราใช้งานอยู่เนี่ย ก็สามารถทำตามนี้ได้เลย แล้วก็อ่านแหล่งข้อมูลที่ผมแนบไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เพื่อความเข้าใจนะครับ ตรงนี้ผมก็ ทำให้เห็นภาพว่าภาพรวมหลักๆ ในการที่จะอัปเกรดแรมนั้น มันจะมีวิธีการอย่างไร และหลังจากติดตั้งมาแล้วนะครับเราสามารถใช้งานได้หรือเปล่า นี่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเครื่องก็สามารถบูตเข้าใช้งานได้ปกตินะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you.